คณะทำงานโลกเย็นที่เป็นธรรม ภูมิใจเสนอ ามาก เพราะว่าทั้งหมดมันต้องแอร์ แอร์แอร์แอร์รวมแอร์ท่อ โอ้โห ผมว่ามัน มัน มันเยอะนะ ก็มันเป็นแอร์เก่าอะค่ะ เปิดแบบมันจะมีสวิตช์สองตัวเปิดกับปิด ก็คือปรับไม่ได้ เออ มันเป็นของทั้งตึกเลยอะค่ะ มันไม่ได้เฉพาะโซนปิีไม่ได้ ของตึกเราเช่าออฟฟิศไปเช่า่ะ ค่ะีไม่ได้ค่ะ เพราะว่าแอร์มันเป็นแอร์ผนังนะคะ เพราะว่าหนูต้องเป็นของทางตึกเซตให้อ่ะค่ะก็ใส่ีก็ร้อนเลยีไม่ได้ครับดีก็ร้อนเลยแอร์แล้วก็อย่างอื่นค่าไฟน่าจะแต่เมนน่าจะเป็นเรื่องของแอร์มายังไงพี่นั่งรถไฟฟ้ามา พี่ขับค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ถ้าถ้าไหนรถไฟฟ้าไปถึงก็ไปรถไฟฟ้าสะดวกกว่า ไม่ต้องหาที่จอด มอไซค์ค่ะ ก็พ่อไปส่งค่ะบางครั้งก็นั่งรถตู้ไปเองเพราะว่า รถติดมหาศาลอย่างนี้ดีกว่าเนาะถ้ารถเยอะคือน่าจะใช้พลังงานเยอะ กับทุกวันนะครับ แต่ว่าเป็นในลักษณะของของการไปดูพวกเสื้อผ้าของใช้ก็บ่อยบ่อยพอห้างใกล้บ้าน ชอบมาชอบไปห้างชอบไปสถานที่สำคัญสำคัญพาพาลูกไปตามสถานที่ที่วัยรุ่นชอบบ่อยค่ะ ลิกงานก็มันเป็นเทอร์มินอลใช่ไหมคะก็นิดนึงแล้วก็ กรุงเทพมหานครมีประชากร 5.6 ล้านคน หากรวมเขตปริมณฑลด้วยแล้วจะนับเป็น 10.5 ล้านคน 16%ของประชากรไทยกระจุกตัวกันอยู่ที่นี่ แล้วเราใช้พลังงานกันเยอะแค่ไหน จำนวนรถที่จดทะเบียนสะสมทั้งหมดในประเทศไทย ณสิ้นปี 2556 มีทั้งสิ้น 34.6 ล้านคัน ในจำนวนนี้ 8.2 ล้านคัน หรือ 24%จดทะเบียนที่กรุงเทพ เมื่อเราดูการถอยรถใหม่เฉพาะในปี 2556 พบว่าทั่วประเทศมีการจดทะเบียนรถใหม่ถึง 3.6 ล้านคัน ในจำนวนนี้อยู่ที่กรุงเทพมหานคร 1.08 ล้านคัน นั่นคือ 30%ของรถใหม่ทั้งหมดสำหรับการใช้ไฟฟ้าจากสถิติปี 2554 พบว่า กรุงเทพและปริมณฑลภายใต้การดูแลของการไฟฟ้านครหลวง ใช้ไฟรวมทั้งสิ้นประมาณ 44,200 ล้านหน่วย คิดเป็นการใช้ไฟฟ้า 1ใน 3 ของประเทศ แล้วที่ไหนบ้างที่ใช้ไฟเยอะในเมืองหลวงแห่งนี้ จากการจัดอันดับ 10 กลุ่มธุรกิจสำคัญที่ใช้ไฟฟ้ามากที่สุดของการไฟฟ้านครหลวง พบว่า อาคารสำนักงานให้เช่าใช้ไฟฟ้าเยอะเป็นอันดับหนึ่งคือ 2,400 ล้านหน่วย อันดับ2คือห้างสรรพสินค้า 2,250 ล้านหน่วย เพราะว่าคนผมว่าคน คนกรุงเทพไม่ค่อยใส่ใจเรื่องภาวะโลกร้อนคือถ้าฉันร้อนเขาจะไม่จะเปิดเย็นขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆฝั่งนี้ไม่ค่อยหนาวฝั่งนี้หนาวแต่ไม่เป็นไรเปิดลยี้เปิดแอร์เหมือนจำได้ว่าตอนเด็กๆนี่คือยังมีโอกาสว่ามีไอออกจากปากเวลาแบบหน้าหนาวนึกออกปะเหมือนแบบเหมือนเวลาเราขึ้นดอยเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเป่า ดติดตามตอนต่อไป